ก็คงจะมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของเราแล้วนะคะว่าเเราก็ได้ได้ทราบในเรื่องของอการเตรียมชีวิต การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่โลกของงานอย่างไรแต่นี้แล้วที่เราฝันไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเราอยากทำอาชีพอะไรเนาะะเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยก็อยากจะได้อาชีพที่ตนเองอสนใจ แล้วก็จะได้มีความสุข ในการทำอาชีพนั้นๆนะคะ เพราะฉะนั้นที่ผู้เรียนคิดเอาไว้ว่าอยากจะทำอาชีพอะไรนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องโฟกัสแล้วล่ะค่ะว่า เอามาสักหนึ่งอาชีพในหลากหลายอาชีพเนี้ยหนึ่งอาชีพที่ตัวเองอยากทำเมื่อสำเร็จการศึกษาหรืออาชีพที่เราอยากทำในอนาคตจริงๆนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยอาชีพเนี้ย มันจะเป็นจริงได้อย่างไร ที่เราบอกว่าการวางแผนหรือการกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันมีความสำคัญจริง ๆ เพราะว่าจะช่วยสารฝันของทุกๆ คนเนี่ยให้เป็นจริงได้ เพราะฉะนั้นการมีแพลนนิ่งที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตเรามีแผนที่อยู่ในมือเนาะ แผนที่เนี่ยมันก็จะช่วยบอกทิศทางของชีวิตเราเนาะว่าเราจะเดินไปทางไหน แล้วเป้าหมายของเราปลายทางเนี่ยคืออะไร และระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยเราจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จัดการชีวิตจัดการตัวเอง พัฒนาทักษะอะไรบ้าง มันจะต้องถูกวางแผน อยู่ในแพลนของเราทั้งหมดเลยนะคะวันสนใจอยากรู้แล้วนะคะว่า เรามีวิธีการมีขั้นตอนกระบวนการวางแผนอย่างไร ซึ่งผู้เรียนจะได้ลองเอาไปปฏิบัติทำออกมาให้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเหมือนที่บอกไว้ตอนต้นนะคะ แล้วเชื่อว่า แพลนอันนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งถ้า แลนแล้วจะต้องเอาไปทำนะคะไม่ใช่แพลนแล้วนิ่งอยู่ในกระดาษนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องถึงเป้าหมายปลายทางของอาชีพในฝันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการของการวางแผนชีวิตเข้าสู่อาชีพเนี่ยตอนนี้เนี่ยนึกฝันว่าตัวเองอยากมีอาชีพอะไรนะคะะจินตนาการแล้วก็ระบุอาชีพไว้ แล้วก็อาจจะมีแบบความฝัน แบบลอยอยู่ในหัวนะคะว่าวาดฝันว่าฉันจะออฟฟิศของฉันจะเป็นยังไง ตัวฉันจะแต่งตัวหน้าตายังไง วางท่ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ก็ลองคิดฝันดูนะคะ เพื่อมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจ มาสู่การเขียนแพลนของเรา ด้วยนะคะ หรือในชีวิตเนี่ยฉันอยากมีครอบครัวเป็นยังไง มีความเติบโตในหน้าที่การงาน มีรายได้เท่าไหร่ สถานะตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม ฉันจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเหมือน image ภาพของตัวเองเนาะสง่างาม ยังไง หรือบางคนอาจจะคิดฝันว่าฉันจะต้องเรียนหรือเพิ่มพูนทางด้านการศึกษาจบปริญญาโทรปริญญาเอกอย่างไรเนี่ย มันจะต้องถูก แพลนเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะ แล้วก็เชื่อว่าแพลนอันนี้มันจะสร้างแรงบันดาลใจทำให้เราใช้ชีวิตแบบมีทิศทางแล้วก็มีคุณค่าในแต่ละวันนะคะ ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ แวะ ข้างทางให้เสียเวลานะคะ แล้วก็จะเป็นคนที่ฉลาดในการจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่ระหว่างทางได้อย่างถูกต้อง อย่างไม่ต้องลองผิดลองถูก และก็ประสบการณ์นั้น มันก็จะช่วยเสริมสนับสนุนตอบสนองเป้าหมายความสำเร็จของเราในชีวิตและอาชีพด้วย แต่ถ้าใครที่ไม่มีแพลนอย่างเงี้ย ระหว่างเดินทางชีวิตหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ย ก็จะไม่ค่อยมีแรงอะ เหมือนชีวิตไม่ได้ติดเทอร์โบ เพราะไม่รู้ว่าจะจะเหยียบคันเร่งหนักเบาแค่ไหน เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปอะไรยังไงใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะคะ ก็อยากจะเชียร์อัพให้ทุกคนได้ทำนะคะ วงจรหรือขั้นตอนของ career planning process ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราเรียกว่า self discovery ก็คือเซลล์ก็คือตัวเรา เราจะต้องค้นหาตัวตนของเราให้เจอก่อนเนาะก่อนจะวางแผนชีวิตเข้าสู่อาชีพเนาะซึ่งตัวตนในที่นี้จะต้อง searching หรือสำรวจตรวจสอบตัวเองในเรื่องอะไรบ้าง อย่างเช่นในเรื่องของทักษะความสามารถ I can เราแคนอะไรบ้าง เราสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยตั้งแต่มีชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยความสามารถในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราทำแล้ว ประสบความสำเร็จทำได้ดี อันนี้ก็คือเป็นเป็นความสามารถเนาะเป็นทักษะอันหนึ่งนะคะ เราก็ต้องดึงออกมาให้ตัวเองเห็นเนาะ นะคะหรือเรามีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ มีข้อเด่นข้อดีต้นทุนอะไรยังไงบ้างนะคะ เราก็จะต้องอดึงมันออกมาให้เห็นชัดๆตรงนี้นะคะ หรือเรายังมีในเรื่องของค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างไรอย่างเช่นนิยมในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นค่านิยมเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีทิศทางในการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกัน หรือเรามีค่านิยมในเรื่องของอความร่ำรวยมั่งคั่งสมมติอย่างเงี้ยอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวย เราก็อาจจะต้องเข้าสู่อาชีพที่มัน ทำเงินได้เยอะๆ อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือเรามีค่านิยมในเรื่องของการดูแลใส่ใจในเรื่องสุขภาพ เราก็อาจจะมองหางานที่มันไม่ต้องสมบุกสมบันมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นค่านิยมก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของตัวตนของเราด้วยนะ เพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีการใช้ชีวิต ในรูปแบบไหนที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เป็นยังไง มันก็จะสอดคล้องกับค่านิยมในการใช้ชีวิตของคนคนนั้น อย่างนี้เป็นต้นนะคะ เราก็ดึงออกมา ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในแบบฝึกหัด ที่จะฝากให้ผู้เรียนไปไปเซิร์ชชิ่งตัวเองอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ การเข้าสู่ career planning นะคะ พอขั้นที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องของ identifying ตัวเองนะคะ เพื่อให้ตัวเองได้เห็นตัวตนอย่างชัดเจนขึ้น จากที่เราได้ searching ตัวเองในขั้นที่ 1 แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการหลงตัวเองหรือมองตัวเองอมาก ผิดพลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นการคอนเฟิร์มบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์ของเราอีกทีหนึ่ง ซึ่งคนที่จะไอดีนติฟายเราได้ดีเนี่ยก็คือคนที่ใกล้ชิดเรา อย่างเช่น พ่อแม่เนาะ เราอาจจะถามเออแบบเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ย เราก็อาจจะได้ข้อมูลตรงนี้มาคอนเฟิร์มจากที่เรามองตัวเรา มันก็จะทำให้เราไม่หลงตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือเพื่อนเพื่อนเรา ที่สนิทชิดเชื้อที่ใกล้ชิดที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นกระจกเงาให้เราได้ว่าเราเป็นคนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นผู้นำจริงหรือเปล่ามีความสามารถเรื่องนี้เรื่องนั้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนก็จะสะท้อนให้เราได้มั่นใจว่าเราเป็นคนอย่างนี้แหละ เรามีความสามารถแบบนี้จริง ๆ เราเก่งจริง ๆ อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ คิดไปเองหรือหลงไปเองอันนี้เราเรียกว่า identifying ตัวเองให้มีความแจ่มชัดมากขึ้น ที่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มหรือหลง เข้าข้างตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ก็จะช่วยคอนเฟิร์มไอดีนติฟายหลายๆ เรื่องของเราแล้วก็มันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถ ในทักษะที่เรามีแล้วก็อาชีพที่เราอยากจะทำอันนี้ค่ะ มันก็จะได้สอดคล้องเป็นจริงมากขึ้นนะคะ